สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการกำหนดรูปแบบหน้าเอกสารค่ะ ก่อนที่ผู้ใช้จะสร้างเอกสารต่างๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งค่าหน้ากระดาษเสียก่อนนะคะ เพื่อให้เอกสารมีความสวยงามเวลาสั่งพิมพ์ออกมา เช่นกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวาของหน้ากระดาษนั้นๆนะคะ ซึ่งการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรม Microsoft Word เป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะ การกำหนดขอบกระดาษ ไฟล์เอกสารที่ผู้ใช้สร้างขึ้น มาใหม่ทุกครั้งนั้น โปรแกรม Microsoft Word 2013 จะตั้งค่าระยะขอบกระดาษมา ใช้เป็นค่าพื้นฐาน คือ ระยะขอบแบบปกติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้โดยเลือกจากรูปแบบ สำเร็จรูปที่โปรแกรมมีมาให้นะคะ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout นะคะ แล้วก็เลือกใช้คำสั่ง Margin ค่ะ หลังจากนั้นนะคะทำการเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษเองนะคะ ให้เลือกคำสั่ง Custom Margin ค่ะ หลังจากนั้นนะคะทำการกำหนดระยะขอบกระดาษ ที่เราต้องการ นะคะ โดยการพิมพ์ลงไปนะคะ ในช่องของด้านบนด้านล่าง ด้านซ้ายและก็ด้านขวานะคะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะ การการกำหนด ขนาดกระดาษนะคะ การกำหนดขนาดกระดาษของไฟกรเอกสาร สามารถกำหนดได้ตามความต้องการสำหรับการนำไปใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นขนาดมาตรฐาน หรือขนาดที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นมาใหม่ เองก็ได้นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ใช้คำสั่งที่แท็บเพจ Layout นะคะเลือกคำสั่งไซส์ค่ะแล้วก็ทำการเลือก ขนาดกระดาษนะคะที่เราต้องการนะคะหรือว่าเราจะกำหนดขนาดกระดาษเองนะคะโดยเลือกคำสั่ง more paper size ค่ะ แล้วก็ทำการกำหนดโดย โดยการกำหนดความกว้างและก็ความสูงให้กระดาษนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะ การกำหนดแนวในการวางเอกสารนะคะ การกำหนดแนวในการวางเอกสารปกติหน้ากระดาษจะถูกกำหนดค่าพื้นฐานมาเป็นแนวตั้ง แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแนวในการวางหน้าเอกสาร ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ค่ะ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Orientation ค่ะ โดยที่แนวในการวางเอกสารนะคะมีหลักสองลักษณะก็คือ เป็นแบบแนวตั้งหรือว่า portrait นะคะ แล้วก็เป็นแบบแนวนอนหรือว่า landscape ค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ ก็เข้าไปอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ